บทที่ 4 การสร้างการขยับของตัวละคร ในบทนี้ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครพื้นฐาน การ rigging การสร้าง armature skeleton in mesh หรือการสร้างกระดูก ฝึกปฏิบัติสร้างตัวละคร ฝึกปฏิบัติสร้างการขยับของตัวละคร และนำเสนอผลงานพร้อมทางอภิปรายครับ